อ่สำหรับมือนี้บอสไซออโต้เนาะเดี๋ยวเขาจะค่อยๆกดไปเรื่อยๆสำหรับเวลาที่หนูนะไส้เลนตอนนี้ ตอนเที่ยงเนาะค่ะเออ กะ ลองมาทดสอบกันได้ ที่หนูนะเคยบอกว่านี้ตอนเที่ยงกับเอ่อหาโมงที่หนูนะมักเนาะค่ะ ช่วงนี้เพราะว่ามันเข่าดี แต่ดีหรือแต่ว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้เลนอืมอ้าวแถวหนึ่งเอ้ยสองแถวว่ะสวยงามมาอีก 60 บาท เฮ้ยปิกวินแตกมาแล้วค่ะ 66 บาท โอ้โหอีกขาดอีกนิดเดียวขาดอีกน้อยเดียวนะคะ เป็นร้อยห้าสิบเดี๋ยวเขาสิกด เองต่อไปเรื่อยๆเนาะโอเคเดี๋ยวนูนักอะขอฝากไว้น้ำแน่แล้วค่ะก่อนสิ เล่นไปไกลกว่านี้ก็คือเอ้ย 34 บาท อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตปรับไมค์ก่อนกันแล้วกัน 162 บาทเนาะคะ่ะใส่15บาทโอเค ดี๋ยวนูน่ากักขอฝากไว้น้ำแน่นเนาะค่ะ กับช่องลักปันสล็อตช่องนี้หากชื่นชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนาน้ำแน่นเนาะค่ะ แล้วก็อย่าลืมเข่ากุ้มเนาะค่ะ กุ้มเทเลแกมสำคัญเลยก็คือกุ้มเทเลแกมโอ้โหโบนัสเข่ามาว่ะ เฮ้ยมาแล้วว่ะโบนัสเกม สวยงามฟันติงโตเนาะค่ะโดนโดนในฟันเทียนึงไป เออดับ โอ้โหโดดอ่ะต่อไปใส่ โอ้โห หนูน้าว่าพ่อพลสามโลอีกแค่อย่างวะ เออเห็นบอกสองโลแล้ว อีกเทียนึงมาอีกเทียนึงกูขอโลอีกได้ไหมโลเด้อเออเป็นไงล่ะ โอ้โหสภาพ เล่นจังไดให้บ่ได้โลอ่ะถามนะฟันสิงโตจังไดบ่ให้มันได้โล โอ้ 300ค่ะไปปรับเป็น 30 บาทโอเคสำหรับผู้ใดที่ ว่าในเขาคุมที่เล่แกมเออว่าต่อจากเมื่อกี้เลยก็แล้วกันกะกดเขาม้าได้เลยเนาะค่ะเขามีกิจกรรมให้เล่นกันเสมอเนาะเออสำหรับสายฟรีโดยเฉพาะเลยหากผู้ใดเป็นสายฟรีนี่ต้องเข่าแนะนำเลยเนาะค่ะเออโอ้โหลอยนึงมาโอเคบวกมาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเนาะค่ะอ่ะสิบบาท แจกัน โอเคค่อยๆไต่ไปเรื่อย ๆ เนาะคะ่ะฮอดหกร้อยเดี๋ยวเขาจะปรับใหม่อีกเทียนึงเนาะสำหรับผู้ใดที่อยากหู้ว่าสูตรมันเล่ยังไงมันเดินใหม่ยังไงกะทักเขามาได้เลยเนาะคะ่ะ เออเจ็ดสิบบาททักเขามา สอบถามได้เลย กะอยู่ในกลุ่มเทเลแกรมเนาะคะ่ะ เออ เขากลุ่มเทเลแกรมมาเรากลับมาสอบถามมาเนาะโอเค 20 บาท หาล้อยละร้อยเดียว เล่นไต่บ่ยากเนาะค่ะสำหรับเวลาตอนเที่ยง เออ มาละค่ะอีก 60 บาท โอ้โห สภาพ มา ปรับใหม่กันก่อนเนาะค่ะ600ปรับเป็น 60 บาทเนาะโอเคสำหรับเวลาที่ เอ่อเขาดี มีเวลาอื่นก็สามารถแนะนำเขามาได้เลยเนาะหามันดีกะเดี๋ยวสิเอามาเล่นให้เบิงแต่ว่าก็ต้องทดสอบวันจากสองสามมือเออแถวหนึ่งร้อยยี่สิบบาท โลมานี่ มักอัปเดตแบบตอนที่เฮาบูเนาะรักอัปเดตอะมองง่ายๆเลย ต้องสังเกตดีๆ โอเค คอมโบสามไม่ค่อยเห่าคอมโบสี่อะหลังๆวะเนี่ย ก็สิเขาก็โดนเนาะค่ะ เออสี่สิบบาท สวยสี่สิบบาทค่กผู้ใดมีสูตรดีๆ สูตรเด็ดๆ จะสามารถแนะนำเขามาได้เลยเนาะค่ะ อยากจะทดลองสูตรทางบ้านเบิ้งขึ้นกัน แต่ว่าเจอแบบที่แบบปั๊บไม่ดูๆนี่ก็บ่ไหวนะสี่สิบบาท เอา้าอางุนคอมโบสาม เออ มาแล้วค่ะฟีสปินคอมโบซี่แตก โอเคฟรีสปินซีข้างค่ะ สะสมวิธี180 บาท โอเค เอาหุ่นมา โอ้โหเสียดายดาบฝันเมื่อกี้ เออ420 บาท เป็นไดโล่เต็มแถวแล้วค่ะเมื่อกี้ น่าจะเป็นโล่ เออ โอเคบวกมาก620 บาทเนาะค่ะ1,192 ครบพันหาโอ้โหอีกสองร้อยครบพันหาปั๊มมาอีกเพียนึง มาพันสามแล้วค่ะ เออสี่สิบสวยโอ้โหอีกแถวหนึ่งมาแบบสี่สามร้อยบาท มาเสียดายสิงโตอ่ะร้ายงามอยู่นะ ตกลงมาครบทุกช่องอ่ะโอเคร้อยห้าสิบตกลงมาครบทุกช่องตะวามันบอบอลลงล็อกกัน สภาพ ียดายเนาะ เออหาสิบบาท สวยอีกหาสิบแจกกันตีช่อง โอ้โหเสียดาย ดับฝานก็เต็มแถวมีพันเนาะค่ะ เออเจ็ดร้อยห้าสิบบาทได้โล สวยงามเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเนาะค่ะ มา ค่อยๆไต่ขึ้นไปพันซีแล้วค่ะ คืนลงๆเพราะไปใส่เนาะสิเลนโลมานี่ ต้องใจเย็นแน่เนาะค่ะเพราะว่ามันจะทีนีจังหวะขืนจังหวะลงของมันน่ะแหละแต่ว่ามันเลี่ยงในโดนแท้ๆ ล่ะ โอ้โหไล่บ่ได้จะได้เต็มแถวเลยนะเมื่อกี้แต่ไล่บ่เขาเออซีช่องแจกกันหนึ่งแถวค่ะ สวยงาม คอมโบสอง โอ้โหห้าดับฝันล็อกแรกเป็นองุ่นนะจะได้ต้อเนาะค่ะ เออ โอ้ เออสี่ร้อย แจกกัน จาบขวานได้ค่ะแบบนี้สวยงาม ขอหุ่น เออ มาแล้วค่ะฟีสปินซีข้าง โอเค หนูนะได้เข่าฟีสปินซีข้างอีกแล้วนะคะสะสมที่750 บาทเนาะ น่าจะเป็นรอบที่ 2 นะถ้าจำไม่ผิดหนึ่งร้อยค่ะอังุนเอ้ย บอแมนดิ แจกัน เออ เก้าร้อยแล้วค่ะ เออหาซิปเอาหุ่นมาค่ะ สวย เออสีช่องโอ้โหแจกันมา หาร้อยบาท เฮ้ย ได้อยู่นะ ได้อยู่หาร้อยบาทเมื่อกี้ โอเคค่ะ 1,650 บาท2,200แล้วเออ300ค่อยๆไต่ขึ้นไปค่ะ หนูน้าบอกแล้วว่าเวลานี้มันดีหนูน้ามักเล่นช่วงเออเที่ยงเที่ยงก็ผ่าโมงอะค่ะ แต่ว่าตอนนี้เป็นตอนเที่ยงเล่นไปเรื่อย ๆกะแล้วกัน สวย โอเค โอ้โหสามร้อย ดาบขวานได้ค่ะ อีกรอยนึง โอ้โห โล่บ่ตกให้ ขอแบบโบบาโบบาแบบติดต่อกันกับบ่เคยได้เลยนะ พวกโลมาพวกอีอย่างเสียถ้าจีเลนแบบแตกติดต่อกันแบบที่ต้องไปพวกพี่จีเนาะค่ะ เออรอยนึงว่ะ โอ้โหแตกเรายุดแตกเรายุดมารอยนึงอังุนสวยงาม จังเลยอีกไลฟ์บ่เป็นแต่ได้ว่ะ อืมสองพันห้า เออโบนัสฟันสิงโตเข่ามา โอเค โบนัสฟันสิงโตเข่าได้บ่ได้หนูนะกะสิเซาเลยเนาะค่ะเอาเป็น รอบทรงไทยกันแล้วกัน ไป โอเคดาบโอ้โห ฟันถึงมาแล้ววะเฮ้ยมีควินแตกเออมาบ่ได้โลหรอมะเออดาบอยู่โอ้โห โดดซ้ำค่ะ โอ้โหได้โล อ่ะว่าเป็นยัง ย่างหน่อยก็ได้ดาบนึงก่อนละมาเออ ดาบอยู่ โอ้โหแต่ว่าเสียดายสองอันเมื่อหันเป็นดาบผู้ โอ้โห ได้โลอีกแล้วสองพันสี่สภาพ ขอดาบผู้ได้ไหมเออได้ดาบ โอ้โห ฟันถึกมาอีกแล้วอ่ะบิ๊กวินอีกพันหาค่ะ สวยว่าตีพื้น โอ้โหได้โล มาว่าเป็นอย่างหนูนะไดมาเอ่อดาบแล้วก็โล่สามอันเนาะค่ะ สภาพ 4,350 บาท เป็น 6,762 บาทเนาะกะถือว่าโอเคเลยนี่แหละเวลาที่หนูนะบอกก็คือเวลาเที่ยงเนาะค่ะ โอเคสำหรับผู้ใดที่ ว่าในเขากลุ่มเทเลแกรมเดี๋ยวหนูนะก็ขอฝากไว้น้ำแน่นอกกับกลุ่มเทเลแกรมเนาะ หากผู้ใดว่าในกดเขากลุ่มหนูนะก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วใต้คลิปกดเข้าไปเดวเลยเนาะ แล้วก็เดี๋ยวนูนะขอฝากไว้น้ำแน่นเนาะค่ะกับช่องรักปันสลอตหักชื่นชอบถูกใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้นูนะน้ำแน่นเนาะค่ะ โอเคเดี๋ยวจังเลยมื่อนี้นูนะกะขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะ พอกันไม่คลิปหนาเนาะสำหรับมื่อนี้สวัสดีค่ะ